สำหรับประโยค我希望您能在巴东有一段美好的时光แปลว่าฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขที่ป่าตองนะคะคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า希望แปลว่าหวังคำว่า你ีแปลว่าคุณคำว่าจิตแปลว่าสามารถคำว่า在巴东แปลว่าที่ป่าตองคำว่า有แปลว่า 段แปลว่าหนึ่งช่วงเวลาคำว่า美好แปลว่างดงามคำว่า的แปลว่าของคำว่าจิตแปลว่า วันเวลาสำหรับประโยค谢谢你女士再见แปลว่า ขอบคุณ คุณผู้หญิง แล้วพบกันใหม่คำว่า谢谢แปลว่าขอบคุณ คุณผู้หญิงคำว่า ใจเจียนแปลว่าแล้วพบกันใหม่